พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน 3D Soul แผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลโดยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เท้าแบน เป็นภาวะผิดปกติของโครงสร้างเท้า เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศทุกวัย ผู้ป่วยที่มีภาวะนี้ จะมีอาการเจ็บปวดส้นเท้าและอุ้งเท้า ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ครับ หนึ่งในวิธีรักษา คือการใช้แผ่นรองในรองเท้าที่ทำขึ้นเฉพาะให้มีลักษณะตามรูปเท้าของแต่ละคนครับ ซึ่งในการผลิตมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน แต่ตอนนี้มี 3D s o มาช่วยแล้วครับ ทีมนักวิจัยสวทช พัฒนาสูตรพอลิเมอร์ ผสมสำหรับการเตรียมเส้นฟิลาเมนต์สำหรับผลิตอุปกรณ์แผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์3มิติ 3D s o เหมาะสำหรับผู้ป่วย ที่มีปัญหาอุ้งเท้าแบน จุดเด่นของ 3D Soul คือ ผลิตได้สะดวก เร็ว มีความแม่นยำ ทำให้ได้รูปทรง ตรงตามสรีระเท้าของผู้ป่วย มีความเหนียว ทนทาน นำไปใช้ร่วมกับรองเท้าคู่อื่นได้ ที่สำคัญคือ รับน้ำหนักและพยุงอุ้งเท้า ไม่ให้บิดเข้าด้านใน ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง วิจัยและพัฒนาโดย m t e c h สวทช